หลังจากที่เรารู้องค์ประกอบของฟังก์ชันแล้ว เราก็มาทำการเรียกใช้ฟังก์ชันแบบต่างๆ ค่ะ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสูตรคำนวณแบบต่างๆ ในการทำงานแต่ละแบบค่ะ ในคลิปนี้จะพูดถึงการใช้งานฟังก์ชันเบื้องต้นค่ะ การใช้งานฟังก์ชันเราสามารถไปที่เมนูสูตรหรือฟอร์มูลาซึ่งจะมีแถบเมนูให้เลือกใช้งานหลายตัว ทำให้เราไม่ต้องพิมพ์รูปแบบของสูตรหรือฟังก์ชันเองทั้งหมดค่ะ ฟังก์ชันซัมเราสามารถไปเลือกที่เมนูสูตร เลือกคำว่า ผลรวมอัตโนมัติ แต่ก่อนที่เราจะทำการเลือกเมนูนั้นขั้นแรกเลย ให้เราไปคลิกที่ช่องเซลล์ที่จะทำการใส่สูตร หลังจากนั้นเลือกเมนู ผลรวมอัตโนมัติ เลือกที่ผลรวม จะได้ตัวสูตรออกมาซึ่งถ้าการอ้างอิงของตัวอักูเมนต์ถูกต้องเราสามารถกด enter ได้เลยค่ะ แล้วเราก็ไปทำการหาที่ช่องเซลล์ที่ 2 และช่องเซลล์ที่ 3 ได้ทันที ส่วนการหาค่าเฉลี่ย a v e r a g e ขั้นแรกเลยเหมือนเดิมค่ะ คือการเลือกช่องเซลล์ที่จะใส่ค่าเฉลี่ย หลังจากนั้นไปเลือกที่เมนูผลรวมอัตโนมัติ เลือกค่าเฉลี่ย จะได้ตัวสูตรขึ้นมา ถ้าช่วงข้อมูลถูกต้องให้ทำการกด enter แต่ถ้าช่วงของข้อมูลที่เราจะหาค่าเฉลี่ยไม่ถูกต้อง ให้เราทำการเลือกใหม่ก่อนกด enter ค่ะ ส่วนฟังก์ชันมากที่สุด หาได้โดยการเลือกช่องเซลล์ก่อนไปคลิกที่ ผลรวมอัตโนมัติเลือกค่ามากที่สุด หลังจากนั้นจะแสดงตัวฟังก์ชันของค่า m a กออกมา ให้ดูตรงช่วงเซลล์ของการอ้างอิงด้วยว่าเลือกถูกต้องหรือไม่ แล้วก็ให้เลือกให้ถูกต้องก่อนที่จะกด enter นะคะ ค่าน้อยที่สุด หรือค่ามิน คลิกที่เมนูผลรวมอัตโนมัติเหมือนเดิมนะคะ เลือกค่าน้อยที่สุด แล้วก็จะขึ้นสูตรฟังก์ชันของมินออกมา ดูช่วงของการอ้างอิง แล้วค่อยกด enter ค่ะ การนับจำนวนเขา เราสามารถไปเลือกที่เมนูผลรวมอัตโนมัติ เลือกนับตัวเลข เมื่อเราเลือกเสร็จจะได้ฟังก์ชันเขาออกมาให้เราดูช่วงของการเลือกข้อมูลด้วยว่าตรงกับที่เราต้องการไหม ถ้าไม่ให้เลือกช่วงข้อมูลใหม่แล้วกด enter ค่ะ ส่วนการสร้างเงื่อนไข if เราจะใช้ที่เมนูแบบตรรกะหรือ logical แล้วค่อยไปเลือกที่ if จะได้หน้าต่างสำหรับการใส่เงื่อนไขออกมา โดยช่องที่ 1 จะเป็นในส่วนของการสร้างเงื่อนไขสำหรับการตรวจสอบหรือทดสอบข้อมูล ช่องที่ 2 จะเป็นส่วนของผลลัพธ์ที่เป็นจริงที่ต้องการให้แสดงออกมา ช่องที่ 3 คือส่วนของผลลัพธ์ที่เป็นเท็จ ตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้าง เกรด โดยใช้เงื่อนไข if ในการตรวจสอบว่า ถ้าคะแนนมากกว่า 25 เท่ากับ 25 ให้ได้เกรด A แต่ถ้าคะแนนน้อยกว่า 25 ให้ได้เกรด B ดังนั้นในการทำตรงจุดนี้เนี่ย เมื่อเราเลือกเมนู if แล้ว ให้เราใส่ที่ช่องแรกว่า d 2มากกว่า เท่ากับ 25 D2 คือช่องคะแนนรวมทั้งหมด มากกว่าเท่ากับคือเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบว่าถ้าได้ 25 หรือมากกว่า 25 ได้เกรด A ดังนั้นช่องที่ 2 ที่ต้องการให้เป็นจริงก็คือมากกว่า 25 หรือเท่ากับ 25 ให้ใส่ A ช่องที่ 3 ที่เป็นเท็จจึงใส่ B ค่ะ โดยตรงนี้เนี่ยจะต้องใส่เครื่องหมายอัญญประกาศครอบข้อความด้วยนะคะ เมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ไปคลิกที่ตกลงเท่านี้เราก็จะได้ว่านายกเกต A ค่ะ การนับอย่างมีเงื่อนไข เราจะใช้รูปแบบการพิมพ์เข้ามาช่วยดูนะคะ ตรงนี้เนี่ย เราจะสามารถใช้การทำงานโดยการพิมพ์เท่ากับเขา if วงเล็บเปิด ช่วงข้อมูลของเราที่จะเช็คนั้นก็คือ e 2ถึง e 4คอมมา a และวงเล็บปิดค่ะ เมื่อเรากด enter ก็จะได้ว่าการนับเกรด a มี 1 ตัว ในกรณีของการนับเกรด b ทำเหมือนกัน เพียงแต่เราเปลี่ยนจาก a เป็น b ค่ะ แล้วกด enter ก็จะได้ว่าเกรดมีเกรด b มีอยู่ 2 ตัวค่ะ ต่อไปเรามาทดลองการเรียกใช้งานฟังก์ชันนะคะ โดยให้เราลองพิมพ์ สูตร สมการ และตารางตามเงื่อนไขนี้ก่อนนะคะ มาเริ่มหาผลรวมของคะแนนทั้งหมดกันค่ะ ขั้นที่ 1 เลือกช่องเซลล์ที่ต้องการจะใส่ฟังก์ชัน ขั้นที่ 2 ไปที่แถบเมนูฟอร์มูลาหรือสูตรค่ะ ขั้นที่ 3 เลือกเมนูออโต้ซัมแล้วเลือกคำว่าซัมค่ะ Microsoft Excel จะทำการดึงฟังก์ชันมาแสดงให้เราเห็นนะคะ ให้เราดูในช่วง argument ว่าการอ้างอิงข้อมูลนั้นถูกต้องไหม ซึ่งในกรณีนี้เลือกช่วง b 2ถึง c 2ได้ถูกต้อง ให้เรากด enter ได้ทันทีเลยค่ะ เมื่อเราได้ในส่วนของผลรวมอันแรกแล้ว ให้เราทำการคัดลอกสูตรฟังก์ชันนะคะ ลงมาเราก็จะได้ผลรวมของแต่ละคนค่ะ ขั้นถัดมาเราจะทำการปัด ปฏิเสธให้เป็นศูนย์ตำแหน่งนะคะ ดังนั้นวิธีการเลยเราพิมพ์เท่ากับราว วงเล็บเปิดเลือกช่องเซลล์ที่จะทำการปัดคือช่องรวมทั้งหมดนะคะ อย่างของนายกก็คือช่องเซลล์ D2 ใส่เครื่องหมายคอมมาแล้วก็ 0 หลังจากนั้นวงเล็บปิดค่ะ ทำการกด enter ก็จะได้การปัดเศษออกมา แต่ในกรณีนี้ 25 เป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วเลยไม่เห็นค่ะ ทำการคัดลอกสูตรเพื่อที่จะดูในส่วนของการปัดเศษนะคะ เราจะได้ว่านางสาวงองู คะแนนรวมคือ 26.3 เมื่อใช้คำสั่งแล้ว เราจะได้ว่าปัดเป็น 26 ค่ะนางสาวชอจาก 24.7 ก็ปัดเป็น 25 ค่ะ ขั้นถัดมาเราจะทำการหาเกตคนที่ได้ A โดยมีคะแนนเท่ากับ 25 หรือมากกว่า 25 ขึ้นไปค่ะ ดังนั้นวิธีการเราจะไปที่แถบเมนู logical แล้วเลือกฟังก์ชัน if ค่ะ เมื่อเราคลิกฟังก์ชัน if เสร็จจะมีหน้าต่างขึ้นมาแสดงนะคะ ให้เราใส่เงื่อนไขช่องแรกเลย เป็นการสร้างเงื่อนไขที่จะทำการตรวจสอบนะคะ ดังนั้นช่องที่เราจะตรวจสอบคือ คะแนนนะคะ ให้เราเลือกคะแนนในส่วนของที่ปัดแล้วคือ e 2 มากกว่า 24 ค่ะแล้วก็มาที่ช่องค่าที่จะเป็นจริงที่จะให้แสดงออกมาก็คือให้ได้เกรด A ถ้ามากกว่า 24 แต่ถ้าไม่มากกว่า 24 ให้ได้เกรด B ให้เราไปใส่ที่ช่องที่3นะคะแล้วกดโอเคเราก็จะได้ว่า 25 มากกว่า 24 เป็นเกรด A ค่ะทำการคัดลอกสูตร ฟังก์ชันเราก็จะได้เลยนะคะว่าแต่ละตัวมันทำการหามาให้ทันทีก็คือ 23 เป็น b 24 เป็นเกรด b 26 เกรด a และ 25 เกรด a ค่ะ ส่วนการหาค่าเฉลี่ยเราจะทำการหาค่าเฉลี่ยค่ามากที่สุดค่าน้อยที่สุดของรวมทั้งหมดนะคะ ดังนั้นวิธีการเราไปที่แถบเมนู Auto Sum เลือก Average ค่ะ แล้วดูช่วงข้อมูลของการอ้างอิงถูกต้องไหม ซึ่งในกรณีนี้จะเห็นว่าเกินออกมา ดังนั้นเราต้องเลือกข้อมูลใหม่ก็คือในช่วง D 2ถึง D 6ค่ะ แล้วค่อยกด Enter ค่ามากที่สุดทำเหมือนเดิมนะคะ คือเลือกที่เมนู Auto Sum เลือก Max ค่ะ ช่วงข้อมูลไม่ถูกต้อง ดังนั้นเราทำการคลิกซ้ายเลือกข้อมูลใหม่นะคะ คือ D2 จนถึง D6 แล้วค่อยกด Enter ค่ะ ค่าน้อยที่สุดค่ะ ใช้เมนู Auto Sum เหมือนเดิมค่ะ ไปเลือก Min เลือกช่วงข้อมูลใหม่นะคะ แล้วค่อยกด Enter ส่วนการนับเกรด A ในกรณีนี้เนี่ย เราจะทำการพิมพ์ฟังก์ชันขึ้นมานะคะ โดยเริ่มจากเท่ากับ เขาอีฟวงเล็บเปิดค่ะ แล้วก็เลือกช่วงข้อมูลที่จะทำการนับนะคะ ตามด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วก็อัญญประกาศ A อัญญประกาศ คือนับข้อความจะต้อง มี เครื่องหมายอัญญประกาศทุกครั้งนะคะ แล้วก็วงเล็บปิด หลังจากนั้นกด enter เราก็จะได้ว่าผลลัพธ์ของคนที่มีกรด A เกรด A นะคะ ทั้งหมด 3 คน ซึ่งตัวนี้ เหมาะกับการที่ทำงานข้อมูลเยอะ ๆ เราจะไม่ต้องเสียเวลาในการนับ หรือเขียนสูตรทีละอันค่ะ เราสามารถใช้ฟังก์ชันเข้ามาช่วยในการทำงานที่ง่ายขึ้น ดังนั้นรูปแบบการใช้งานฟังก์ชัน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เราสามารถเลือกจากแถบเมนูด้านบนได้เยอะแยะเลยค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ